บทที่ 3 เครื่องวัดอุณหภูมิและแสดงผล ในบทนี้ เราจะได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ Arduino Module และ Arduino Shield แนะนำอุปกรณ์จอภาพ LCD เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ทำเวิร์กช็อปสร้างอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และแสดงผลทางจอภาพ ฝึกปฏิบัติสร้างอุปกรณ์วัดอุณหภูมินำเสนอผลงานและอภิปราย